หนูนาพลาดอย่างหนึ่งก็คือมันมันไม่ได้เข่าบิ๊กวินอะต้วหนูนาเอาเลย โอเคมาคูณซีจังซี่ได้แท้ๆละยี่สิบสี่บาท โอเคโอ้โหบิ๊กวินเข่าตั้งแต่ขั้งแรกที่กดเข่ามา มาอีกเดี๋ยวหนูนาก็ต้องเช็คอีกรอบนึงคือเก่านะคะโอเค โอ้ยอ่าอีกรอบนึงก็แล้วกันมือนี้กะยังอยู่กับหนูนะกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะกะ ฝากกดติดตามน้ำแน่นะคะกับช่องลักปันสล็อตของเขาเนาะค่ะกะมีคนถามว่าเกมแมวนี่มันแตกดีบอหนูนะกะบอกไว้ตรงนี้เลยเนาะค่ะว่าเกมแมวนี่มันกะเข่าเรื่อยๆเนาะค่ะ สล็อตแมวของเขาแต่หากอยากให้แตกดีกะต้องใส่สูตรของหนูนะไปนำเนาะค่ะจะได้เพิ่มโอกาสให้มันแตกดีกว่าเก่าเนาะโอเคค่ะ ตอนนี้เขากะอยู่ที่เท่าไหร่โป๊ะคูณ2 ไปค่ะอีก80สตางค์โอ้โหเข่าหน่อย โอเค มาซูชิ เข่าอีก 2 บาทค่ะวายมาเออแจ็คเข่าโอเคมาอีก 30 สตางค์อาเอทเข่าโอเค อีก 1 บาทอ่ะเช็คไม่แล้วแล้วเขากับปรับไปเลยเนาะค่ะ 5 บาท โอเค ไปค่ะสำหรับทุนลอยนึงนี่เขาจะใส่ไม่หาบาทก่อนเนาะค่ะสำหรับ โอ้โหสเก็ตเตอร์มา มาละค่ะสเก็ตเตอร์เขาย่างไวเลยอันนี้ครั้งที่แล้วหนูนะไม่ได้เห็นมันเขาบิ๊กวินแต่ว่าหนูนะเอ่อกดกดเล่นต่อเลยเนาะค่ะโอเคโอ้โหมาละคูณแปดพุ่งสี่หนูนะร้อยมันเข่าบิ๊กวินเราหนูนะจังดังเหลนเทียเดียวดีกว่า แต่ว่าหากว่าว่เขาบิ๊กวินนี่แนะนำว่าให้ร้องเปลี่ยนเวลาเล่นเนาะคะ่ะแล้วก็ร้องมาแบบเล่นไม่อีกเทียนึงโอเคคูณ12มาละ18บาท อ่ะคิงเข่ามาอีก 14โอเคมา112มาอีกดิเออ ซูชิเข่าโอเคอีก 16คูณ16ประมาณ16 เบอร์ละมาละค่ะเมกาวินแรกของเขา202 บาทเนาะค่ะโอเคอ่าคูณ20ละโอเค ซูชิ เกือบเต็มแถวมา240โอ้โหมาอีกละเมกาวินที่2แล้วค่ะ240 โอเคย้ายเข่ามาอีก30บาท โอเค อีก 2 รอบแล้วค่ะ คูณซีเฮ้ย เออ มาอีกคูณซีถึงแล้ว เออ คิงมาร้อยเก้าสิบสองโอเค โอ้โหเข่าเรื่อยๆแล้วค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบสองโอเคค่ะไม่สุดท้าย โอ้โหบ่เข่าโอเคค่ะ ฟรีสปินแรก ตอนนี้หนูนะได้มัก 699 บาทเนาะค่ะ ขออนุญาตปรับไม่เนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวนะจะใส่เป็น 20 บาทเนาะค่ะ อ่า แล้วเขาก็กดเองเรื่อยๆเลยเนาะค่ะ โอเค โอ้โหพัดเต็มช่องโตคูณมาอีก มา อีก128 บาท มาค่ะ มาอีก 16 ไว้เขาอีก ต้องได้แล้วล่ะ โอเค พัดกับซูชิ มาอีก 88 ต้องไว้อีก โอ้โหบามา โอเคค่ะได้มาอีก 232 บาทนะคะรอบนี้ โอเคโอ้โห มาอีกแล้ว 2 4 6ไปค่ะ อีก 168 บาทสเก็ตเตอร์เอ้ยเขาเขาเนี่ยโอ้โหบอมาโอเคค่ะเขายังได้ลุนสเก็ตเตอร์อยู่มา ขอสเก็ตเตอร์ตัวนึงก็พอโอ้โหบอมาโอเคค่ะบวกไปอีก 204บาทเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่ไปเลยเนาะเป็น 40เนาะค่ะ โอเคเขากะสิไต้ขึ้นไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะสำหรับสูตรนี่มา ซูชิ มา อีกคูณ 2มาละค่ะอีก 128 บาท โอเค โอ้โหสเก็ตเตอร์ เข่าอีกละอันที่หัวก็ปั๊มไม่สเก็ตเตอร์ เข่าเลย เนาะค่ะ มา อีก 10 รอบมา โอเค คูณ2เข่าโอ้โหยาวา อีกหารอบ โอเคมาแยกมาอยู่โอ้โหสิบเข่ามาแบบสีโอเคคูณแปดไปค่ะอีกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาท เออแมวมา ขอแมวหลายๆก็พอแล้วค่ะ โอเคซูชิ เข่าสองร้อยสี่สิบอ่าได้พัดอยู่ ขอเอ็ดล็อกแรกดิโอ้โหมาได้ แต่ว่าได้แยกมา อีกแปดสิบโอเคค่ะ 480 ตอนนี้เขาอยู่ที่คูณ10เนาะค่ะอีก3รอบอ่ามาอีก2โตไปคูณ14 โอเค อ่ะคูณ18 รอบสุดท้ายเนาะค่ะ โอ้โหมาอีกคูณ22ไปค่ะอีกซีซีอ่ะซูชิมาได้ปะโอ้โหมาอีก2,112บาท สเก็ตเตอร์ต้องเขา่าเข่าแล้วล่ะ โอ้โหมาอีกโอเคค่ะ ตอนนี้เขาได้สเก็ตเตอร์อีก10ครั้งเนาะค่ะ ได้ฟรีสปินสเก็ตเตอร์ตกเนาะค่ะ โอ้โหมาว่า 2,684 บาทแล้วค่ะ แล้วกะได้เข่าฟีสปินอีก 10ข้างอะ่ะฟีสปินในฟีสปินเลย โอเคมาอีกพันหา เออ คิงเขาโอเคมาขอพัดล็อกแรกกระเพาะโอ้โหบอมา โอ้เสียดายค่ะ ตากะบอเป็นอย่างอีก 2,112 บาทค่ะ โอ้โห โคตรเอา อย่าลืมแล้วค่ะ ผู้ใดที่สนใจกะสามารถเข่ากุมเทเลแกรมมา สอบถามได้นะคะว่าเขาเล่นจังไหนอย่างแบบใดสามารถมา พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มได้เนาะค่ะ เดี๋ยวลูน่าสิถิงลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะ โอเคแมวมาอีก 3 โตมาคูณ32 แล้ว มาอีกบ่โอเค โอ้โหมาแบบสิมาอีก2,000ซี่แตกเท่าใดก็เอาตอนนี้มาซูชิมาอีกเต็มช่อง โอ้โห8,160 บาท เอ็ดมาอีก ดันลามาอีกพันเจ็ดขออีกดิเออแบบสี่ละเพราะว่ามันคูณหลายด้วยค่ะโอ้โหซูเปอร์เมกาวินมาอีกหมื่นสอง 306เอ้ย36มาเออมาแบบซี่มาอีก2,009โอเคแม่มมาอีก1จ0ดมาค่ะโอ้โหมาอีกฟรีสปินเข่าอีกแล้วค่ะเข่าอีก 10รอบ โอ้โหมาแล้วว่ะโอเคซูเปอร์แมกกาวินอีก 4,680 บาทมาว่ะ ตอนนี้ได้ย่างหลายเลย เข่าฟรีสปินซ่อนฟรีสปิน2 ข้างแล้วค่ะโอเคโอ้โห คูณ40แล้วเขาเอียงก็ได้ตอนนี้ย้อมทุกอย่างเลย ยาวาโอ้ยแมวมาอีกมา46เอาเขาเอียงก็ได้มาหนูนะขอเอียงก็ได้โตนึงโอ้คูณ48 เรามาคูณหิบดิเออคูณหาสิบมาขอเอียงก็ได้แบบที่เนี่ยย่างเดียวเลยโอ้โหบอมาเลยหาสิบสี่แล้วคุณได้แมวเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ว่ามันมาแตกให้ โอ้โห จนอันสุดท้ายบ่ได้เลย โอเค ค่ะ ได้มา 22,540 บาท แต่ว่าลูนะของใจเนาะค่ะ เดี๋ยว ขอเช็คไม่เบื้องรอบนึงก่อนเนาะค่ะ มันจังใดเนี่ย เดี๋ยวลูนะขอเช็คก่อนเนาะค่ะ เอ่อเดี๋ยวลูนะใส่บาทนึงเช็คไม่อ๋อสามสิบเทียโอเคค่ะ ไปเลย เดี๋ยวล่องล่าง ล่างหนามันเบิองก่อนเนาะค่ะว่า เป็นอย่างมันคือวกาเขา เบื้องล่ะ โอ้โห โอเคมาอยู่ มา คูณซีบ่ค่อยเข่าเลยเนาะค่ะ เมื่อกี้ไอ้ฟีสปินรอบสุดท้ายหนูนะว่ามันมันแปลกๆอะ่ะคือมันว่าเข่าเลยอะ่ะก็คือสิบรอบนั่นบ่บ่มาเลยจังอันเนาะค่ะโอเคเออกะเข่าเรื่อยๆอยู่นะตะว่าบิ๊กวินบ่มาโอเคมาสิบมาอยู่โอเค ค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะ อ่า คิงมาไม่แต่ว่าเมื่อกี้เป็นอย่าง เป็นอย่างรอบสุดท้าย มันคือบอมายังของใจบ่หายได้เนี่ยโอเค โอเค เออบ่เขาเลยที่เนี่ย โอ้โห เออ มาอยู่คูณสองค่ะ โอเค โอ้โหหมดแล้วไป เดี๋ยวดูนะขออนุญาตดันไม่เลยเนาะคะโอเค ไปสี่ร้อยเลย กดต่อเลยค่ะ โอ้ บ่เขาอีหลีได้เนี่ย อย่าว่า หรือดูนะควรโพสซ้ำนี่ เออ หมาอยู่เก้าร้อยหกสิบค่ะ โอเค มาแหม่มมา ค้าใจอะ่ะ บ่ได้ โอเคร้อยยี่สิบเออ โอ้โหสองสี่ หก แปดมาแล้วค่ะหกพันเจ็ดเออ ให้มันได้อย่างสี่นีลย โอเคคูณสิบอีกสามพันสองมาว่ะอาเดเอดอีก โอเค อีกพันหกโอ้โหย้อนว่าค่าใจเนาะค่ะ โอ้โห บวกมาหหหนนนึ่งมืงพันห้าร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวนูนักอะขอเซาซ้ำนี่ดีกว่าเนาะค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าหลัง ๆ ว่านี่มันไม่ค่อยเข่าแล้วขนาดนูนะร้องเช็คไม่อีกรอบนึงอะมันกะมันก็ไม่ค่อยเข่าอะโอเคค่ะเดี๋ยว จังไหนนูนะฝากกดติดตามช่องน้ำแน่นะคะแล้วกะเดี๋ยวนูนะจะถิ่งลิงก์เทเลแกรมไว้ให้ใต้คลิปผู้ใดมีเทคนิคดี ๆอย่างกะสามารถเข้ามาพูดคุยกัน เข้ามาแชร์เทคนิคกันกะกะได้เนาะค่ะ เดี๋ยวกะจะมีกิจกรรมให้เล่นกันเรื่อยๆโอเคค่ะ เดี๋ยวจังไรนูนะกะขอโตวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ